มาอัปเดตเดือนกรกฎาคมปี 2020 กันนะครับ มาชมกันว่า iPad รุ่นไหนที่เราควรจะซื้อ แล้วก็รุ่นไหนที่เราควรจะรอ ผมสรุปให้ชมไว้ในคลิปนี้ ตามมาชมกันได้เลยครับ ย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคมปี 2020 นะครับผมได้ทำคลิปหนึ่งที่แนะนำการซื้อ iPad ว่า เราควรจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะครับซึ่งผมก็จะบอกไปด้วยว่ามี iPad ทั้งหมดกี่รุ่นอะไรยังไง แล้วก็รุ่นไหนเหมาะกับใคร รุ่นไหนที่ควรจะซื้อนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมคลิปนั้น แนะนำว่าให้ตามไปดูนะครับผมแนบคลิปดังกล่าวไว้ที่ใต้คลิปนี้ มาในส่วนของเดือนกรกฎาคมปี 2020 ก็ถือว่าอีกประมาณ 3 เดือนนะครับก่อนที่จะถึงงานใหญ่ของทาง Apple อีกทีหนึ่งที่จะมีการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่นะครับในช่วง เดือนกันยายนเริ่มต้นกันที่จุดนี้ครับเรามาไล่ลำดับดูกันก่อนนะครับเรียงจาก iPad รุ่นที่เปิดตัวล่าสุด ย้อนกลับไปถึงเก่าสุด อ้างอิงเฉพาะรุ่นที่ยังวางขายอยู่ใน Apple Store นะครับรุ่นแรกนะครับที่ผมกำลังถืออยู่ตรงนี้ก็คือ iPad Pro ในปี 2020 นะครับที่ดีไซน์จะเป็นกล้องเหลี่ยมๆ แล้วก็มีกล้องมาให้ทั้งหมด 2 ตัวนะครับนอกจากนี้ก็จะมาพร้อม l i d a r Scanner iPad ตัวนี้คือ iPad ตัวที่เปิดตัวล่าสุดนะครับเปิดตัวไปเมื่อ 18 มีนาคมปี 2020 นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย 2 ขนาดก็คือ iPad Pro ขนาด 11 นิ้ว ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับของ iPad Pro ขนาด 11 นิ้ว แล้วก็ iPad Pro 12.9 นิ้วนะครับ ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่ 4 ของ iPad Pro ในตระกูลนี้นะครับ จุดเด่นของทั้ง 2 รุ่นนะครับก็คือจะมีความคล้ายคลึงกันเลยนะฮะ แตกต่างกันเพียงแค่เรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้นนะฮะสำหรับสเปคหรือว่าขุมพลังภายในของ iPad Pro รุ่นนี้นะครับจะใช้ชิป ประมวลผล CPU A12Z Bionic มีคอกราฟิกไม้ทั้งหมด 8 คอ มีกล้องหลัง 2 ตัว ประกอบไปด้วยเลนส์ wide แล้วก็เลนส์ ultra wide นะครับ นอกจากนี้ครับยังเพิ่ม LiDAR Scanner เข้ามานะครับที่จะช่วยให้วัดระยะของวัตถุที่อยู่ห่างจากหลังกล้องได้ ระยะไกลสูงสุดถึง 5 เมตรนะครับรุ่นนี้ก็ยังคงใช้ Apple Pencil รุ่นที่ 2 พอร์ตก็ยังคงใช้ USB-C เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ครับเพิ่มเติมก็คือ iPad Pro ปี 2020 มาพร้อมการเปิดตัวของอุปกรณ์เสริมใหม่ นั่นก็คือตัว Magic Keyboard ที่กำลังเห็นอยู่นี่นะครับ เป็น Magic Keyboard รุ่นใหม่ที่ใช้กลไกของคีย์บอร์ดเป็นซิสเซอร์หรือว่าคีย์บอร์ดกลไกแบบกลันไกลนะฮะ นอกจากนี้ยังมี Trackpad ให้ด้วยนะครับ อ่ะ อันนี้ก็คือจุดเด่นของ iPad Pro ปี 2020 ที่เพิ่งเปิดตัวมานะฮะ อ่ะสรุปให้เลยว่ารุ่นนี้ควรซื้อหรือว่าควรรอนะครับ ก็บอกได้เลยว่าถ้าใครจะซื้อ iPad Pro นะ ช่วงนี้สามารถซื้อของปี 2020 ได้เลยนะครับไม่ต้องรอ เพราะว่าข่าวลือออกมานั้นที่บอกว่าจะมี iPad Pro รุ่นที่เป็นหน้าจอมินิ LED นั้น ก่อนหน้านั้นมีข่าวลือบอกว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปลายปี ซึ่งผมก็มองว่า มันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าทาง Apple เปิดตัวรุ่น Pro ในช่วงต้นปีไปแล้ว เขาไม่ได้จะเปิดรุ่นเดียวกันที่มาทับลายกัน ซึ่งภายในปีเดียวนั้นไม่ค่อยที่จะเห็นได้อย่างแน่นอน แล้วก็พักหลังๆมานี่นะครับข่าวลือของ iPad Pro รุ่นใหม่นั้น ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวนู่นเลยครับในช่วงปี 2021 ไปเลยครับเห็นบอกว่ามีข่าวลือว่าน่าจะเป็นช่วงเราๆต้นปี 2021 iPad Pro ซื้อได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นปี 2020 หรือว่าปี 2018 ที่ลดราคาลงไปนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าขนาดความจุเท่านี้ ขนาดความจุเท่ากัน ราคาเป็นเท่าไหร่ อย่าลืมว่า iPad Pro ปี 2020 นอกจากราคาที่มันถูกลงนิดนึง แต่ว่าความจุเริ่มต้นนั้นให้มาเท่ากันนะครับถ้าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับจำนวนกิกะไบต์หรือว่าพื้นที่ความจุที่ให้มา iPad Pro 2020 ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับรุ่นต่อมาที่ เปิดตัวก่อนหน้า iPad Pro ปี 2020 นิดนึงนะครับนั่นก็คือ iPad รุ่นที่ 7 หรือว่า iPad 10.2 นิ้วนั่นเองครับก็คือตัวนี้ที่ผมกำลังถืออยู่นะครับ iPad รุ่นที่ 7 ความโดดเด่นจะเน้นในเรื่องของการเข้าถึงที่ง่ายนะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 1 0,000กับ900 บาทเท่านั้น ถือว่าเป็น iPad มือหนึ่งรุ่นที่ถูกที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับมีการอัปเกรดจาก iPad รุ่นที่6นั่นก็คือตัวบอดี้จะใหญ่ขึ้น ีขนาดใกล้ iPad Air รุ่นที่ 3 แล้วก็ iPad Pro 10.5 ด้วยนะครับที่เขาอัปเกรดตัวเครื่องให้มันใหญ่ พอๆ กับรุ่นพี่ ก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ iPad เครื่องนี้สามารถใช้กับ Smart Keyboard Folio ได้นะครับนอกจากจะรองรับ Apple Pencil ได้ที่จะเอาไว้เขียนไว้จด ไว้วาดอะไรต่างๆ นะครับก็ยังรองรับ Smart Keyboard Folio ได้ด้วย เพื่อที่จะทำให้แบบเราสามารถพิมพ์งานได้ด้วยประมาณนั้นนะครับ iPad รุ่นที่7นะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 10 เดือนกันยายนปี 2019ท้านนับช่วงไลฟ์ไซเคิลมาก็ประมาณเกือบเกือบจะครบ 1 ปีแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเครื่องนี้สรุปว่าเราควรจะรอ หรือว่าเราควรจะซื้อ ถ้าเป็นคำแนะนำของผมนะครับถ้าเป็น iPad รุ่นที่ 7ชะลอได้ก็ชะลอครับเพราะว่าตระกูล iPad ธรรมดาเนี่ย iPad ตัวล่างสุดเนี่ยจะมีการอัปเกรดทุกๆ 1 ปีนะครับถ้าในปี 2020 นี้ มาถึงรอบเขาจริงๆ ก็คงเป็นช่วงเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้สำหรับข่าวลือของ iPad รุ่นที่ 8 ก็มีมาให้ชมกันบ้างเล็กน้อยนะครับจะยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิม การรองรับ Apple Pencil ก็ยังคงเป็นรุ่นเดิมแล้วก็ดีไซน์จะมีความคล้าย ๆ เดิมนะครับถ้า iPad รุ่นที่ 8 ยังคงใช้บอดี้ลักษณะเดิมๆ ที่เป็นมนๆนะครับก็คงจะ ต้องใช้ Apple Pencil รุ่นที่ 1 ต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องการรองรับ Smart Keyboard Folio นั้น ลักษณะของทาง Apple เวลาที่เขาพัฒนาให้ตัวอุปกรณ์นั้นรองรับอุปกรณ์เสริมอะไรสักอย่างแล้ว ในอนาคตเขาจะไม่ค่อยตัดฟีเจอร์นั้นออกนะครับนั่นหมายความว่า iPad รุ่นที่ 8 ก็น่าจะยังรองรับสมาร์ทคีย์บอร์ดอยู่เหมือนเดิม มีข่าวลือเรื่องการแบบปรับชิปใหม่ด้วยนะครับชิป CPU ใหม่ ณ ปัจจุบัน iPad รุ่นที่ 7 นั้นใช้ชิป CPU A10 อยู่นะครับ แต่ว่าข่าวลือแจ้งมาว่าใน iPad รุ่นที่ 8 นั้นจะมีการปรับ CPU ให้เป็นชิป CPU A12 ซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับที่ใช้อยู่บน iPad Air รุ่นที่ 3 ณตอนนี้นะครับ ต่อมาครับในรุ่นของ iPad Air รุ่นที่ 3 แล้วก็ iPad mini รุ่นที่5นะครับทั้ง 2 รุ่นนี้เปิดตัวพร้อมกันเลยนะครับก็คือเปิดตัวในวันที่ 18 เดือนมีนาคมปี 2019 iPad Air กับ iPad mini รุ่นที่ 3 นั้นเปิดตัวมาพร้อมกัน คุณสมบัติจะมีความคล้ายคลึงกัน เพราะว่าใช้ชิป CPU A12 เหมือนกันนะครับรองรับ Apple Pencil รุ่นที่ 1 เหมือนกัน แตกต่างกันอยู่ที่เรื่องของขนาดของหน้าจอนะครับพลังการประมวลผลจะคล้ายคลึงกันหมดเลยฮะในเรื่องความเร็วนั้นก็ถือว่า ชิป A12 นั้นก็ถือว่าทำงานได้ยังดีแล้วก็เร็วอยู่นะครับดังนั้น 2 รุ่นนี้นะครับก็คือ iPad Air รุ่นที่ 3 แล้วก็ iPad mini รุ่นที่ 5 ถามว่าควรซื้อได้เลยไหม ผมก็ยังแนะนำว่า ถ้าภายในปีนี้นะครับผมมองว่า iPad Air ควรชะลอก่อน เพราะว่ามันมีข่าวลือนะมันมีข่าวลือว่า iPad 10.8 จะออกมาใหม่ ซึ่ง 10.8 นั้นหน้าจอจะใหญ่กว่านี้ หน้าจอจะใหญ่กว่า iPad Air รุ่นที่3 ปัจจุบัน iPad Air รุ่นที่3หน้าจอ 10.5 แล้วเขาบอกว่า iPad Air 10.8 นั้นจะมาพร้อมร่างของ iPad Pro นะฮะ iPad Pro ปี 2018 ปี 2020 เนี่ยแต่จะมาในบอดี้ของ iPad ขนาด 11 นิ้ว ถ้าข่าวลือบอกว่ามาในทรงนั้นจริงๆใช่ไหมครับก็คือตัวพอร์ตจะใช้เป็นพอร์ต USB-C บอดี้จะเปลี่ยนไปจะกลายเป็นทรงเหลี่ยม ถ้าเป็นอย่างเช่นนั้นจริง iPad Air จะมีโอกาสรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับ iPad 10.8 นิ้วในบอดี้ของ iPad Pro 11 นิ้ว นั่นก็หมายความว่ารุ่นนี้จะใช้ Magic Keyboard ได้ด้วย ก่อนหน้านี้บอกว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวสักราวๆ ครึ่งหลังของปลายปี 2020 ความเป็นไปได้ถ้าจะมาจริง ๆ นะ ก็คงจะเป็นช่วงตุลาคม ผมคิดว่าไม่น่าจะมาพร้อมกับ iPad รุ่นที่ 8สำหรับ iPad mini นั้น ผมมองว่าซื้อได้เลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะซื้อ iPad รุ่นนี้ ข่าวลือของ iPad mini มีน้อยมาก แล้วก็ถ้าไล่ตามไทม์ไลน์จริง ๆ iPad mini มีการอัปเกรดค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียว คือไม่ไม่ได้อัปเกรดบ่อยเหมือนพวก iPad Pro หรือว่าพวก iPad ธรรมดานะครับ ข่าวลือล่าสุดก็บอกว่าอาจจะมีการปรับไซส์ใหม่ของ iPad mini จากเดิม 7.9 นิ้ว อาจจะเพิ่มขนาดมาเป็น 8.5 นิ้วถึง 9 นิ้วอ่ะอันนี้ก็ต้องมารอดูกัน เพราะว่ามันถ้าอัพไซส์ไปขนาดนั้นมันจะยังมินิอยู่หรือเปล่านะครับ ถ้าถามความเห็นส่วนตัวจริง ๆ ผมมองว่า iPad mini นั้น ไม่น่าจะมีการอัปเกรดเร็วๆนี้นะครับก็คงอียาวอยู่เร็วๆสุดก็น่าจะเป็นต้นปีหน้า หรือไม่งั้นก็อาจจะแบบข้ามไปอีกสักปีหนึ่งเลยนะครับสรุปให้ชมกันทุกรุ่นแล้วนะครับทั้งฝั่งของ iPad Pro iPad รุ่นที่ 8 iPad Air รุ่นที่ 3 แล้วก็ iPad mini รุ่นที่ 5 ยังไงถ้าใครมีข้อสงสัยอยู่นำข้อมูลชุดนี้ไปพิจารณานะครับย้ำอีกรอบนึงครับถ้าใครยังไม่รู้ว่า เราควรจะซื้อ iPad รุ่นไหนดีนะครับคลิปที่ผมแนบไว้ด้านล่างนั้น ตามไปดูนะครับผมจะบอกเอาไว้ว่า iPad แต่ละรุ่นเหมาะกับใครอย่างไรนะครับ ไล่ให้ดูเป็นสเต็ปเลยนะครับ อันนั้นจะช่วยขยายความเข้าใจของเรา แล้วก็ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกได้ว่าเราควรจะเลือก iPad รุ่นไหนดีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ อัปเดตไว้ให้ฟังกันก่อน ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี 2020 ในส่วนของ iPad รุ่นไหนที่เราควรจะซื้อ รุ่นไหนที่เราควรจะรอ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ อย่าลืมครับ กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้เราครับผม หรือว่าถ้าหากไม่ชื่นชอบยังไงก็สามารถกดดีไซน์ที่ปุ่มด้านข้างได้นะครับ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ ถ้ามีคำถามอื่น ๆ ที่ผมยังไม่ได้ตอบข้อสงสัย ก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ เดี๋ยวผมตามมาตอบอีกทีนึงนะครับ ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ Let's go!